ค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาที่ 5.2 ประเภทและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศกันค่ะ องค์กรสารสนเทศท้องถิ่น จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ตามพันธกิจของหน่วยงาน บริการที่จัดอาจมีมากน้อยแตกต่างกันไป เช่น จัดให้มีทั้งบริการพื้นฐาน และบริการพิเศษ สำหรับบริการสารสนเทศในแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ดังนี้ 1. ประเภทของบริการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น มีบริการหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถนำเสนอได้ตามประเภทของแหล่งสารสนเทศ2ประเภท คือ บริการสารสนเทศในองค์กรสารสนเทศท้องถิ่น และบริการสารสนเทศท้องถิ่น ในแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอื่น ๆ 1.1 บริการสารสนเทศในองค์กรสารสนเทศท้องถิ่น เช่น ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูล ศูนย์เอกสาร เป็นต้น มีการจำแนกบริการออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 1.1.1 บริการพื้นฐาน ประกอบด้วย บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ตามคำขอ ทั้งภายในองค์กรสารสนเทศ และแหล่งข้อมูลอื่น รวมทั้งให้บริการ แนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น การใช้หนังสืออ้างอิง เกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่น และการเขียนรายการอ้างอิง และบรรณานุกรม บริการการอ่าน เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ในการใช้สถานที่ในการศึกษาค้นคว้าให้แก่ผู้ใช้ ได้แก่ การจัดที่นั่งอ่าน มีทั้งการจัดที่นั่งอ่านแบบเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาธิในการศึกษาค้นคว้า และที่นั่งอ่านแบบกลุ่ม สำหรับผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน การจัดห้องเฉพาะส่วนบุคคล ห้องค้นคว้ากลุ่ม บริการยืมคืน เป็นบริการที่อำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้สามารถยืมสารสนเทศออกนอกอาคารได้ งานบริการสารสนเทศท้องถิ่นของห้องสมุดในประเทศไทย มักจะจัดให้ยืมสารสนเทศท้องถิ่น ไว้รวมกับบริการยืมคืนของห้องสมุด สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก เช่น หนังสืออ้างอิง อาจจัดให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์ม และต้องมีการลงชื่ออนุญาตจากบรรลักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากการให้บริการยืมคืนในห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศแล้ว ยังมีการจัดให้บริการยืมคืน ระหว่างห้องสมุดสมาชิกที่มีความร่วมมือกัน เช่น ห้องสมุดสมาชิกขายงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกของห้องสมุดหนึ่ง ไปยืมสิ่งพิมพ์จากอีกห้องสมุดหนึ่งในขายงาน โดยใช้บัตรสมาชิกขายงาน โดยห้องสมุดในขายงาน มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันในการให้ยืม สารสนเทศท้องถิ่นบางประเภท เช่น เอกสารมรดก ส่วนใหญ่ไม่จัดให้มีการยืมออกไปใช้นอกสถานที่ เนื่องจากเป็นเอกสารต้นฉบับตัวเขียนที่มีคุณค่าและหาได้ยาก จึงต้องบำรุงรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้เสื่อมสภาพ จึงควรจัดให้มีถุงมือไว้ให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการต้องให้คำแนะนำในการใช้เอกสารด้วย ในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ และให้บริการเอกสารมรดกในรูปดิจิทัล อันเป็นการอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับ เช่น ฐานข้อมูล CMUL ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น บริการสืบค้นสารสนเทศฐานข้อมูล และบริการอินเทอร์เน็ต เป็นบริการ ระบบออนไลน์ ที่จัดให้มีเทอร์มินัลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลที่ได้จากการจัดหาและสร้างขึ้นเอง ในปัจจุบันการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น ในหลายแห่งของประเทศไทย มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ทั้งดำเนินการในรูปแบบของการแปลงผัน เอกสารสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปดิจิทัล โดยนำมาเผยแพร่ในรูปของฐานข้อมูล และการสร้างเนื้อหาด้านสารสนเทศท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่น ในรูปแบบของฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดียเป็นต้น บริการนำส่งเอกสาร เป็นบริการจัดส่งเอกสารจากแบบคำขอของผู้ใช้บริการ ที่เป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ ขององค์กรสารสนเทศ หรือแบบฟอร์มการขอใช้ โดยไม่ต้องติดต่อขอยืมเอกสารจากห้องสมุด องค์กรสารสนเทศที่มีเอกสารจะเป็นผู้นำส่งข่าวสารให้ผู้ใช้บริการณนะสถาบันปลายทาง บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรสารสนเทศ เพื่อยืม หรือขอถ่ายสำเนาเอกสาร สิ่งพิมพ์ จากห้องสมุด และนำมาให้บริการแก่ผู้ใช้ถึงห้องสมุดที่ผู้ใช้ขอใช้บริการ โดยส่วนใหญ่จะให้ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสารและค่าส่ง องค์การสารสนเทศที่ร่วมมือกัน จะออกประกาศเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการให้บริการร่วมกัน บริการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ เป็นการจัดกิจกรรมแนะนำการใช้สารสนเทศ อบรม การใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำคู่มือการใช้บริการ ตลอดจนการจัดบริการแนะนำวิธีการใช้เอกสารประเภทต่างๆ การแนะนำวิธีการศึกษาค้นคว้า ให้แก่ผู้ใช้ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในองค์กรสารสนเทศ โดยจัดฝึกอบรมแก่ผู้ใช้ตามหัวข้อที่เหมาะสมและน่าสนใจ เช่น การปฐมนิเทศ การแนะนำการสืบค้นสิ่งพิมพ์ การรู้สารสนเทศด้วยตนเอง 1.1.2 บริการพิเศษ เป็นบริการพิเศษที่นิยมจัดให้บริการในองค์การสารสนเทศ ที่ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นในประเทศ ประกอบด้วย บริการสารสนเทศทันสมัย เป็นบริการที่องค์กรสารสนเทศ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสารสนเทศใหม่ ๆ ตามความสนใจของผู้ใช้ทันที ที่องค์กรสารสนเทศได้รับสารสนเทศ หรือทราบข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้ ให้สามารถติดตามสารสนเทศ ในเรื่องที่ตนสนใจได้อย่างรวดเร็ว บริการรวบรวมบรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายชื่อสารสนเทศ มาเรียงลำดับไว้ อย่างมีระเบียบแบบแผนตามหลักเกณฑ์การลงรายการสารสนเทศ โดยอาจระบุเลขเรียกหนังสือไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นคู่มือในการให้บริการ หรือใช้ในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการในปัจจุบัน บริการแฟ้มสารสนเทศ เป็นการให้บริการสารสนเทศใหม่ๆ ที่อยู่ในความสนใจ หรือเป็นเรื่องที่มีผู้ใช้ร้องขอเป็นจำนวนมาก สารสนเทศที่นำมาจัดทำแฟ้ม อาจรวบรวมมาจากบทความจากวารสารนิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร เป็นต้น องค์กรสารสนเทศที่ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นหลายแห่ง นิยมจัดทำแฟ้มสารสนเทศ โดยจัดทำในรูปของข่าว บทความตัดแปะและรวบรวมบทความจากวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ข่าวสาร จุลสารท้องถิ่น แล้วนำมารวมเป็นแฟ้มสารสนเทศ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ซึ่งช่วยให้มีสารสนเทศท้องถิ่นที่ทันสมัย และไม่สามารถค้นหาจากที่อื่นๆได้ บริการแปล สารสนเทศท้องถิ่นอาจผลิตออกมาในหลากหลายภาษา เช่น เขียนด้วยภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ ผู้ใช้อาจมีความจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ ที่เป็นภาษาที่ตนเองไม่สามารถอ่านออกได้ องค์กรสารสนเทศอาจจัดบริการแปล หรือติดต่อ หรือแนะนำผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญ และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้ใช้